พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Thailand Tech Show 2019 อยากแตกต่างสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม การแข่งขันทางธุรกิจของโลกในศตวรรษที่ 21 เน้นสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ โดยมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้ช่วยที่สำคัญครับ สวทช และหน่วยงานพันธมิตร จึงได้นำเอาผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีมาให้ผู้ประกอบการเลือกช็อปพร้อมเจรจาธุรกิจได้ทันที ภายในงาน Thailand Tech Show 2019 ครับ สวทชร่วมกับ 40 หน่วยงานพันธมิตร จัดงาน Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด นวัตกรรม 360 องศาเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นตลาดเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงงานวิจัยจากสวทช และหน่วยงานพันธมิตร ไปเสริมความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรม ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า 240 ผลงาน ครอบคลุมหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ที่พร้อมนำไปต่อยอดทางธุรกิจ และสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ จากสวทช แบบครบวงจร ผู้ประกอบการ นักลงทุน SME สตาร์ทอัพ และผู้กำลังมองหาโอกาสในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยี ไม่ควรพลาดงานนี้เด็ดขาด อยากแตกต่างสร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรม สนับสนุนการสร้างธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000